พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สารหอมระเหยมูลค่าสูง จากนวัตกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ อุตสาหกรรมอาหาร น้ำหอม และเครื่องสำอาง นิยมนำกลิ่นมาผสม ในผลิตภัณฑ์ให้เกิดเอกลักษณ์ ซึ่งสารเพิ่มกลิ่น และสารเพิ่มรสชาตินั้น เป็นสารที่มีมูลค่าสูงราว20,000ล้านดอลลาร์ครับ ส่วนใหญ่แล้วกลิ่นที่ได้จากสารในกลุ่มเอสเทอร์ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในผลไม้สุกและดอกไม้ที่บานเต็มที่ค่ะ แต่ปัจจุบันนักวิจัยสามารถผลิตกลิ่นสังเคราะห์ได้จากการหมักยีสต์แล้วนะคะ นักวิจัยสวทช ศึกษาและวิจัยปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์พิเชียพาสตอริสเพื่อให้ได้เซลล์ยีสต์ลูกผสมสำหรับการผลิตสารในกลุ่มเอสเทอร์ ของแอลกอฮอล์ที่มีโซ่กิ่ง ซึ่งเป็นการหมักแบบขั้นตอนเดียวยีสต์ลูกผสมนี้ สามารถผลิตไอโซบิวทิลอะซิเตตเอสเทอร์และไอโซเพนทิลอะซิเตตเอสเทอร์ในปริมาณที่สูงถึง 51 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้กลิ่นคล้าย ราสเบอร์รี่และกล้วย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีการนำเอสเทอร์ มาช่วยเพิ่มรสชาติ วิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทคสวทช